วันนี้ตอนกล้าจะมาแยนืซอตัวเองครับ นั้นตอนี้เป่างอยก็ไม่สู้อะไรไม่ได้ละ Yeah. Mm. สาระเออไม่เองสาระเออต้องเขียนยังไงสาระเออเขียนยังไงสระเออไม่หนุหนู Thank you.